พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพาราวอกวัสดุดูดซับแรงชนิดแข็งพิเศษ จากยางธรรมชาติ สำหรับงานปูพื้น จากการศึกษาของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุประมาณ 30,000 คนต่อปี ที่เป็นโรคกระดูกพรุนและมีปัญหาการหักของกระดูกครับ นักวิจัยไทย จึงได้พัฒนาวัสดุดูดซับแรง ที่จะช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดปัญหาการหักของกระดูก โดยมียางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก นอกจากเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติแล้ว ยังช่วยให้คนไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาวัสดุดูดซับแรง ชนิดแข็งพิเศษ จากยางธรรมชาติ หรือพาราวอล์กโดยการปรับสูตรยางคอมเพลที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ สารคงรูป สารตัวเติมชนิดต่างๆพาราวอล์กมีคุณสมบัติเด่น สามารถดูดซับแรงกระแทกได้สูงสุดถึง 70%เพราะสามารถช่วยลดแรงกระแทกในการล้มได้พาราวอล์กยังสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่เปราะหรือแตกระหว่างการขนส่ง หรือการติดตั้ง และยังไม่ต้องเป็นห่วง เรื่องปัญหา